ต่อไปจะเป็นการแยกล่านะครับ ออกเป็น 3 ตัวนะครับ อันดับแรกก็ถอดหัวก่อนเลยนะครับ ผมจะทำตามคู่มือไปนะครับ ถอดหัวแล้วก็ถอดหัวสิงโต รียมรวมใหม่ทีเป็นสามตัวนะครับ ตัวแรกเลยนะครับที่จะรวมก็เป็นตัวเจ้าอูมิไทออนนะครับหรือเจ้าปลากระเบนนะครับชิ้นส่วนที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหลังจากแยกล่างก็คืออันนี้นะครับลยบอกไปนะครับต้องเอาวันนี้ออกก่อนนะครับ ข้อต่อตรงแขนนะครับข้อต่อตรงแขนเอาออกก่อนนะครับล่วงไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ทั้งสองด้านเลยนะครับ แล้วก็ใส่ประกอบตรงนี้เข้าไปแล้วก็จะบอกทุกท่านไว้อีกข้อหนึ่งนะครับ ของเจ้าหางของปลากระเบนตอนที่มันติดอยู่กับหัวของโซล่านะครับ เนื่องจากส่วนรูที่เป็นหัวของโซล่าเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อกับหาง หางอันนี้นะครับที่จับเป็นดาบนะครับ เป็นพลาสติก ไม่ได้เป็นรูที่เป็นพลาสติก PC แบบนี้นะครับงนั้นการดึงออกเนี่ยยากมากนะครับ ยากมากๆ ก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับทำให้หลวมก็ดีนะครับทำให้หลวม ก็เอาตะไบก็ตะไบกลมๆนะครับ ก็ตะไบให้มันหลวมขึ้นหน่อย เพราะนั้นการถอดก็จะง่ายขึ้นนะครับ ตอนผมถอดออกมานี่ค่อนข้างยากมากเลย อันนี้ก็เป็นเจ้าภูมิไทยอ่อนนะครับจับให้เรียบร้อยตามที่เราคิดว่าสวย ต่อไปเป็นเจ้าโซล่านะครับหลังจากเราดึงออกมาแล้วนะครับที่ผมข้ามไปจริงๆแล้วต้องทำโซล่าก่อนนะไม่เป็นไรครับทำทำตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเอาหางออกมานะครับก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้ให้เรากดนะครับ หัวฉันไม่ได้เป็นก็จะมีร่องตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไปตรงร่องตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยครับเจ้า เล็กไทออน เสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ สำหรับลำดับต่อไปนะครับ เป็นการประกอบเจ้าโซล่าไทออนนะครับที่เป็นตัวนกนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็ถอดหน้าแข้งออกนะครับด้วยสองข้าง ็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดดออกไปปุ๊บก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าที่เดิม งจากนั้นเราก็เอาปีกที่เราได้ต่อไปแล้วนะครับใส่เข้าไป างให้สวยตามต้องการนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโซล่าไทออน สุดท้ายนะครับก็ ให้ดูว่าชิ้นส่วนที่เหลือจากการประกอบหลังจากแยกร่างเป็น เจ้า3ตัวนี้แล้วนะครับ มีอะไรบ้างนะครับ ก็มีเท้านะครับนะครับมีมือนะครับที่ต้องถอดออกมาแล้วก็สองอนี้ การประกอบกลับก็เช่นกันครับ มันก็จะเหลือนะครับประกอบกลับก็จะมีตัวนี้นะครับไอพ่นออกมานะครับทั้งของโซล่าแล้วก็ของอูมิไทออน ก็เป็นไอก้นสองนี้ที่ต้องดึงออกมานะครับ แล้วก็ปีกของโซล่าเหมือนกันปีกโซล่าครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวของกันดั้มไทออนทีแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ